ผ่านไปแล้วกับชั่วโมงที่ 1 ที่เป็นเรื่องของพัฒนาการวัยรุ่นทั้งทางด้านร่างกายจิตอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งเป็นข้อมูลหรือความรู้พื้นฐานเบื้องต้น ที่จะทำให้เราเข้าใจและมองมุมบวกกับวัยรุ่นมากขึ้น หรือเข้าใจการเผชิญความเสี่ยงของเขามากขึ้น ว่าวัยรุ่นมีความเสี่ยงมากกว่าวัยอื่น ๆ ในการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงและภาวะวิกฤตของวัยได้อย่างไร มาสู่ชั่วโมงนี้นะคะ เราจะเรียนรู้ด้วยเรื่องของกระบวนการเกิดภาวะวิกฤต และพฤติกรรมเสี่ยงแห่งวัย รวมถึงวิธีการเผชิญ ปัญหา ภาวะวิกฤต และพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น เราจะพบว่าทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย เรามักจะโฟกัสเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงว่ามักจะเกิดขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นได้มากกว่าวัยอื่น ๆ ทั้งนี้เป็นเรื่องที่เกิดโดยตามธรรมชาติของเขานะคะ สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของวัยรุ่นอย่างมากมาย การเข้าใจกระบวนการหรือเส้นทางของการเกิดพฤติกรรมเสี่ยง และภาวะวิกฤตของวัยได้อย่างเข้าใจถูกต้อง จะทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจในการดักจับ หรือในการวิธีการที่เราจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้วัยรุ่นเกิดความปลอดภัยได้ง่ายที่สุดค่ะ พร้อมไหมคะ ถ้าพร้อมเราเข้าไปเรียนรู้ร่วมกันเลยนะคะ